ักมากูก็ไม่ค่อยอยู่แหลมแกมไอ้คนเรากไมีเดี๋ยวกูจะทำให้มึงรู้สเต็ปที่กูฟอร์ที่กูทำให้มึงดูเปลี่ยนมาเพื่อเสียแต่กูมาเกลียนซื้อมาเรียกตัวเองกูรู้ Oh stupid ดูเองมาโกงเขามามึงเอาไปเท่าไหร่ จากอดีตถึงปัจจุบันมันยังไกลเงินที่ไม่จ่ายกูไม่อยากถามไทยไอ้สิเขาพิการรองเท้าคู่เดียวมึงก็ใส่อย่างนานอรุณสวัสดิ์เป็นยามพิการเพิ่งเจอควยอะไรคิดว่ามึงจะมารุ่นใหญ่เฮียอะไรมึงแค่ปลิง รงมือสมองพิกลพิการที่กูรับงานกูคิดว่าทำทางแต่ตัวเฮียอะไรไอสัตว์ต้องนานนาฬิกาของกูมันแพงกูมึงทั้งตัวมันเดินตัวเวลาไอสัตว์ร้อนจัดพูดได้ไงให้กูตามมาทุยเรเป็นควายแต่สกิลและสมองของมึงเหลือเด็กตามลานเดี๋ยวกูจะเฟบกูจะฟอยมึงดับตอนมึงหลับกูสลับเงินที่มึงโกงมึงเหลือเท่าไหร่แต่กระเป๋าตังกูตอนนี้กูจะหนักประชดกับกูยิ มาว่าสี่เอ็นแต่กูว่าเกลียนซึ่งว่าเรียกตัวเองกูรู้โอ้สตูปิดูเองแม่เจ็ดแม่พวกเห็นแก่ประโยชน์ พวกกูจะไม่ไหวโมร้อนคุยอะไร อยากเล่นกับกู แต่เสือกทำไม่ได้ เก่งกันตลาดอ่ะพวกกูก็จะทำไม่ค่อยง่าย เสื้อกลัวผ้าฝ่ายที่ไหน มีอยู่คงเจ๊งทั้งค่ายเชียงร้องเชีงใหมแดงทักมากูกูไม่คุยกูเล่นเกมไอ้คนกูมีเด็กกูเลยทำให้มึงรู้สเต็ปที่กูโฟนกูทำให้มึงดูเรียนมาเพื่อเสียแต่กู